ในหัวข้อต่อมานะครับ เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการทำสารบัญ การทำปุ่ม แล้วก็การใส่ตัวแบ่งหน้าการแสดงผลในหน้าเว็บไซต์นะครับ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันเลยนะครับ ซึ่ง3ตัวนี้นะครับสามารถที่จะช่วยในการตกแต่งหน้าเว็บไซต์ของเรา แล้วก็การเชื่อมโยงเนื้อหาของเราได้อย่างสะดวกแล้วก็รวดเร็วนะครับในการทำเว็บไซต์นะครับก็ มาดูตัวแรกนะครับ ก็ในส่วนของสารบัญนนะครับ เหมือนเดิมนะครับ ก็คือให้เราคลิกที่เมนูแทรกด้านบนตรงนี้ จากนั้นก็คลิกสารบัญแล้วก็ทำการปรับแต่ง การแสดงผลตรงนี้ได้นะครับ สังเกตดูนะครับ ตัว Google Sites ก็จะทำเป็นสารบัญเนื้อหาในส่วนของหน้าให้เราโดยอัตโนมัตินะครับก็คือจะดึงหัวข้อนะครับ ชื่อเรื่อง มาสร้างให้เรานะครับ ก็จะอย่างเช่นนะครับอันนี้ก็การแทรกข้อความ รูปแบบของการแทรกข้อความชื่อเรื่องและก็ส่วนหัวนะครับในกรณีที่ต้องการดูผลการทำงานนะครับก็ ตัวไซต์นะครับก็จะนำข้อความต่างๆมาเป็นปุ่มให้เรานะครับ ซึ่งจะเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่อยู่ในหน้านี้นะครับ ก็ยกตัวอย่างเช่นนะครับ คลิกไปที่ชื่อเรื่องนะครับ ก็จะมาโผล่ที่ชื่อเรื่อง คลิกไปที่รูปแบบของข้อความนะครับ ก็จะมาโผล่ที่ตรงรูปแบบข้อความ อันนี้ก็ทำให้เราสามารถทำสารบัญในหน้าเนื้อหาของเราได้รวดเร็วขึ้นนะครับามาดูอีกตัวหนึ่งนะครับ ก็คือในส่วนของปุ่มตรงนี้นะครับ ก็เราสามารถที่จะแทรกปุ่มเข้ามาได้ใน Google Sites นะครับ ก็ให้ทำการคลิกนะครับ จากนั้นป้อนชื่อนะครับ มมุตินะครับ สมมุติจะทำปุ่มเพื่อเชื่อมโยงกลับไปยังหน้าที่เป็นการแทรกวัตถุนะครับ ก่อนหน้าก็เสร็จแล้วนะครับ ป้อนชื่อเสร็จก็ป้อนลิงก์ตรงนี้นะครับ เราสามารถเอา URL มาใส่ได้นะครับ หรือจะลิงก์ไปยังเนื้อหาที่เราได้สร้างเอาไว้นะครับ เสร็จแล้วก็กดแทรก ทดลองดูผลการทำงานนะครับ เราสามารถที่จะคลิกนะครับไปมาได้อันนี้ก็วิธีการเพิ่มนะครับในส่วนของปุ่ม นอกจากนั้นแล้วนะครับเรายังสามารถที่จะเพิ่มปุ่มเพิ่มเติมเข้ามาอีกได้นะครับ สมมติจะลิงก์ไปยังเนื้อหาในหน้าถัดไป เราสามารถที่จะคลิกเข้าไปเพื่อทำการแก้ไข ได้นะครับอ่านี่ก็ในส่วนของการสร้างปุ่มนะครับอ่ะอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวแบ่ง อันนี้ก็เอามาช่วยในการตกแต่งตัวเว็บนะครับ ซึ่งเราสามารถจะใส่ตัวแบ่งให้กับส่วนการแสดงผลในแต่ละส่วนได้นะครับ ก็วิธีการนะครับ ยกตัวอย่างเช่นจะใส่ตัวแบ่ง ตรงตำแหน่งนี้นะครับ ก็คลิกไว้แล้วก็เลือกตัวแบ่งสังเกตดูนะครับตัวแบ่งก็จะโผล่มาให้เรานะครับก็จะมีตัวแบ่งโผล่มาให้นะครับในส่วนของตัวแบ่งที่เราแทรกมานะครับ เราสามารถแบ่ง ในส่วนของเนื้อหาการแสดงผลได้ในแนวนอนนะครับ เราไม่สามารถที่จะแบ่งในแนวตั้งได้ ซึ่งส่วนของตัวแบ่งเนี่ย เราสามารถที่จะย้ายตำแหน่งสังเกตดูนะครับ เอาเมาส์มาชี้ก็จะเกิดเป็นลูกศรสีทิศทางแล้วก็สามารถที่จะ เลือกเพื่อย้ายตำแหน่งตัวแบ่งของเราได้ ดูในส่วนของการแสดงผลนะครับ ก็จะมีตัวแบ่งส่วนของเนื้อหาแต่ละส่วนแต่ละส่วนโผล่ขึ้นมานะครับ ในหน้าอื่นก็เช่นเดียวกันนะครับ เราสามารถที่จะใส่ตัวแบ่งแทรกเข้ามาได้ สังเกตดูนะครับก็จะมีตัวแบ่งส่วนโผล่ขึ้นมา ทำให้หน้าเว็บของเราเนี่ยแสดงผลได้เป็นสัดส่วนมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเครื่องมือที่เอามาช่วยในการตกแต่งเว็บนะครับ เพื่อให้เว็บของเราเนี่ยดูน่าสนใจนะครับ แล้วก็สามารถเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาหรือว่าแทรกปุ่มเพิ่มเข้ามาในเว็บของเราได้นะครับ สำหรับเครื่องมือที่เราได้เรียนกันไปนะครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นเครื่องมือที่เราสามารถเอามาใช้ในการตกแต่งหน้าเว็บไซต์ของเราได้นะครับ เพื่อให้เว็บไซต์ของเราเนี่ยดูน่าสนใจแล้วก็มีการเชื่อมโยงข้อมูลกันนะครับ และเจอกันในเนื้อหาต่อไปนะครับ สวัสดีครับ